ถวายบังคมพระเจ้าจุลนีพาพระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารเข้าสู่อุโมงค์พระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็น อุโมงค์ราวกับเทวสภา จึงพรรณนาคุณมโหสถว่า มโหสถบัณฑิตทั้งหลายเช่นเจ้า อยู่ในแว่นแคว้นของผู้ใด ก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นลาภของชาววิเทหรัฐและชาวมิถิลานครจริงๆ ที่ได้อยู่ร่วมกับเจ้า มโหสถได้แสดงห้องนอนหนึ่งร้อยเอ็ดห้องแด่พระเจ้าจุลนีเมื่อประตูห้องหนึ่งถูกเปิดออก ประตูทั้งหมดก็เปิดออกด้วย เมื่อประตูห้องหนึ่งถูกปิด ประตูทั้งหมดก็ถูกปิดด้วย เมื่อพระราชาทอดพระเนตรรางเสด็จดำเนินต่อไป มโหสถได้โดยเสด็จตามไปข้างหลัง กองทหารทั้งหมดก็เข้าสู่อุโมงค์ตามเสด็จ พระราชาเสด็จดำเนินทอดพระเนตร ไปเรื่อยๆ จนออกจากอุโมงค์อีกด้านหนึ่ง มโหสถรู้ว่าเสด็จออกจึงตามออกมาบ้าง แล้วเหยียบเครื่องสลักยนต์ ปิดประตูอุโมงค์ ไม่ให้ทหารทั้งหมดออก ประตูใหญ่ 80 แห่ง ประตูน้อย 64 แห่ง ประตูห้องนอนหนึ่งร้อยเอ็ดห้อง และโคมไฟทั้งหมดก็ปิดพร้อมกัน อุโมงค์ทั้งสิ้น เมื่อราวกับอยู่ในโลกันตนรกพวกทหารต่างทั้งสะดุ้งกลัวตาย มโหสถหยิบดาบที่ซ่อนไว้ในทราย เมื่อวานนี้ขึ้นมา กระโดดขึ้นจากพื้น สูงราวสิบแปดศอกแล้วกลับลงมาจากอากาศจับพระหัตถ์พระเจ้าจุลนีไว้ เงื้อดาบเหมือนจะจ้วงฟัน ทูลถามว่า ราชสมบัติทั่วทั้งชมพูทวีปเป็นของใคร พระราชากรัวรนรานละล่ำละลักตรัสตอบว่า ราชสมบัติเป็นของเธอ ครั้นแล้ว มโหสถกราบทูลว่า ขอพระองค์อย่าตกพระหฤทัยกลัวเลยพระเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่ได้มีความประสงค์จะปรงพระชนพระองค์ เพียงต้องการสำแดงปัญญานุภาพของข้าพระองค์เท่านั้น ทูลฉะนั้นแล้ว น้อมถวายดาบนั้นที่พระหัตถ์พระราชา กราบทูลพระราชา ผู้ทรงถือดาบประทับอยู่ว่า ถ้าพระองค์ประสงค์จะฆ่า ข้าพระองค์ ก็จงฆ่าด้วยดาบเล่มนี้ ถ้าพระองค์ประสงค์จะพระราชทานอภัย ก็จงพระราชทานเถิดพระเจ้าข้า ราชาทรงมีพระทัยอ่อนโยนทรงลำพึงว่า บุรุษผู้นี้หรือคือศัตรูของพระองค์ เขาถือดาบอยู่ในมือแท้ๆกลับยื่นดาบให้พระองค์ ทรงเห็นความองอาจของมโหสถก็ปราบปื้มยิ่งนัก ทรงประคองมโหสถผู้นั่งก้มหน้านิ่ง น้อมถวายดาบอยู่เบื้องพระพักขึ้นมา แล้วตรัสว่า เราให้อภัยเธอแล้วจริงๆ เธออย่าคิดอะไรเลย พระเจ้าจุลนีกับมโหสถโพธิสัตว์ต่างจับดาบสาบานที่จะไม่ทำร้ายกันและกัน แล้วตรัสกับมโหสถด้วยพระดำรัสอ่อนโยนว่า เธอเพียบพร้อมด้วยกำลังแห่งปัญญาอย่างนี้ เหตุไรจึงไม่ครองราชสมบัติเสียเอง มโหสถทูลตอบว่า ถ้าข้าพระองค์ปรารถนาราชสมบัติ ก็จะฆ่าพระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดในวันนี้ แต่ไม่มีนักปราชญ์คนใดสรรเสริญการได้มาซึ่งอำนาจด้วยการทำลายล้างผู้อื่น พระราชาตรัสว่า มหาชนออกจากอุโมงค์ไม่ได้ ต่างคร่ำครวญเธอจงเปิดประตูอุโมงค์ ปล่อยพวกเขา มโหสถจึงกดสลักกล เปิดประตูอุโมงค์พระนั้นแสงสว่างก็ฉาบไปทั่วอุโมงค์ มหาชนเกิดความปีติยินดี ต่างโห่ร้องกันขึ้น พระราชาทุกพระองค์ พร้อมทั้งเหล่าทหาร ออกจากอุโมงค์ไปหามโหสถและพระเจ้าจุลนีณพระพาที่ลานอันกว้างขวาง พระราชาในชมพูทวีปตรัสกับมโหสถว่า พวกข้าพระเจ้า รอดชีวิตเพราะท่าน ถ้าท่านไม่เปิดประตูอุโมงค์อีกครู่เดียว พวกเราทั้งหมดก็คงตายอยู่ในอุโมงค์ มโหสถกราบทูลว่า ที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่พระองค์รอดชีวิต เพราะข้าพระองค์ ก่อนหน้านี้ พวกพระองค์ก็รอดชีวิต เพราะข้าพระองค์มาครั้งหนึ่งแล้ว พระองค์จำวันที่พระเจ้าจุลนียึดราชสมบัติในชมพูตวีปทั้งหมดไว้ แล้วจะเตรียมสุราเพื่อดื่มฉลองชัยชนะในสวนหลวงได้หรือไม่ พระเจ้าจุลนีกับเกวัตได้วางแผนชั่วร้าย เตรียมวางยาพิษ ปรงพระชนพระองค์ทั้งหมด ข้าพระองค์คิดว่า เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ กษัตริย์ทั่วชมพูตวีอย่าได้สิ้นพระชน โดยปราศจากที่พึ่งเลย จึงส่งคนไปทำลายภาชนะ บรรจุเหล้าและเนื้อทั้งหมดให้กินไม่ได้ แล้วทำลายความคิดของพวกเขาเสีย ช่วยให้พระองค์รอดชีวิต พระราชาทั้งหมดได้สดับคำมโหสถ ก็รู้สึกหวาดเสียว จึงทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าจริงหรือไม่ พระเจ้าจุลนีรับว่าจริงตามนั้น เพราะเชื่ออาจารย์เกวัต พระราชาเหล่านั้น ต่างสวมกอดมโหสถด้วยความยินดี แล้วบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชาพรมากมาย มโหสถทูลพระเจ้าจุลนีว่า พระองค์ อย่าทรงคิดอะไรมาก นั่นเป็นโทษของการคบคนผ่านเป็นมิตร ขอพระองค์จงขอโทษพระราชาทั้งหลาย พระราชาประมทัตตรัสขอโทษว่า ข้าพระเจ้าได้ทำกรรมเช่นนี้ เพราะเชื่อคนชั่ว นั่นเป็นความผิดของข้าพระเจ้า พระราชาทั้งหมดต่างขอโทษกันและกัน แล้วเป็นผู้พร้อมเพรียงชื่นชมต่อกัน พระเจ้าจุลนีให้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอดสัปดาห์ แล้วเข้าสู่พระนคร ให้ทำการต้อนรับพระโพธิสัตว์อย่างยิ่งใหญ่ ทรงมีพระราชประสงค์ จะให้มโหสถรับราชการอยู่ในราชสำนักของพระองค์ มโหสถกราบทูลห้ามว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ผู้ที่ทอดทิ้งผู้ชุบเลี้ยงตน เพราะเห็นแก่ทรัพย์ เขาย่อมถูกตนเองและผู้อื่นดูหมิ่น ตราบใดที่พระเจ้าวิเทหราช ยังทรงพระชนอยู่ ตราบนั้น ข้าพระองค์ ก็จะไม่เป็นข้าราชการของพระราชาพระองค์ใด พระเจ้าจุลนีตรัสกับมโหสถว่า ถ้าอย่างนั้นท่านจงรับปากเราได้ไหมว่า เมื่อพระราชาของท่านที่วงคตแล้ว จะกลับมานครนี้ มโหสถทูลสนองว่า หากข้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ จะกลับมาอย่างแน่นอน พระเจ้าจุลนีทรงทำสการะ พระโพธิสัตว์ตลอดสัปดาห์ ครั้นล่วงไปอีกสัปดาห์ มโหสถจึงทูลลากลับ พระองค์ได้มอบทองหนึ่งพันลิ่ม และบ้านแปดสิบตำบล ในแคว้นกาสีท่าทาสีสี่ร้อยคน และภรรยาหนึ่งร้อยคนให้มโหสถ และอวยพรให้มโหสถ พร้อมทั้งเสนางคณิกร เดินทางกลับโดยสวัสดี มโหสถทูลพระเจ้าจุลนีว่า ขอพระองค์อย่าทรงวิตกถึงพระราชวงศ์ ข้าพระองค์ได้ทูลพระราชาของข้าพระองค์ ให้ตั้งพระนางนันทาเทวี ไว้ในที่พระราชชนนี ตั้งพระปัญจาลจันทกุมาร ไว้ในที่พระกนิตพาดา และอภิเศกพระธิดาปัญจาลจันที เป็นมเหสีของพระเจ้าวิเทหราช พระองค์จะส่งพระราชมารดา พระนันทาเทวี และพระราชโอรสกลับมาโดยเร็วที่สุดพระเจ้าจุลนีได้ฝากข้าทาสชายหญิง โคกระบือ เครื่องประดับ และเงินทอง ช้างม้า ไปพระราชทานพระธิดา